เริ่มแรกเราไปทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่คนส่วนใหญ่ใช้กันนะครับ อย่างเช่นระบบ iOS และระบบ Android ระบบปฏิบัติการ iOS เดิมมีชื่อว่า iPhone OS เริ่มต้นด้วยการเปิดตัวของ iPhone และเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ทโฟน ของบริษัท Apple โดยเริ่มพัฒนาสำหรับใช้ในโทรศัพท์ iPhone และได้พัฒนาต่อสำหรับใช้ใน iPod Touch และ iPad โดยระบบปฏิบัติการนี้สามารถเชื่อมต่อไปยัง App Store สำหรับการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่มากกว่า 300,000 ตัว ซึ่งมีการดาวน์โหลดมากที่สุด Apple ได้มีการพัฒนาปรับปรุงสำหรับ iPhone, iPad และ iPod Touch ผ่านระบบทาง iTunes ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีสำหรับ Mac และ PC ใช้ดูหนังฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งจัดระเบียบและซิงข้อมูลทุกๆอย่าง รวมไปถึงเป็นร้านขายความบันเทิงบนคอมพิวเตอร์ บน iPod Touch, iPhone และ iPad ระบบปฏิบัติการ Android ถูกพัฒนามาจากบริษัท Android โดยแอนดี้รูบินผู้ให้กำเนิดระบบปฏิบัติการนี้ และต่อมาบริษัท Google ซื้อกิจการไปเป็นบริษัท Android ได้กลายมาเป็นบริษัทลูกของบริษัท Google ระบบปฏิบัติการ Android พัฒนามาจากการนำแกนกลางของระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมา เพื่อทำงานเป็นเครื่องให้บริการเซิร์ฟเวอร์มาพัฒนาต่อ พื่อให้เป็นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพาหรือ Mobile Operating System และ Android OS คือระบบปฏิบัติการบนมือถือ ระบบปฏิบัติการ Android ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยค่าย Google ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Source จึงมีคนเริ่มดัดแปลงให้ใช้กับ Netbook ได้ด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ iOS และระบบ Android ซึ่งผู้ใช้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่า แต่ละระบบนั้นมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้าง แต่ละระบบมีความแตกต่างอะไรกันบ้าง รวมไปถึงข้อดีข้อจำกัดของแต่ละระบบ ดังนั้นเราไปดูกันนะครับว่า มีอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟน สามารถเลือกใช้งานได้ตรงตามความต้องการ ข้อดีของระบบ iOS คือ มีแอปพลิเคชันหลากหลาย มีบริการ App Store และโปรแกรม iTunes สนับสนุนการจัดการอุปกรณ์ มีเมนูการใช้งาน รวดเร็วและเข้าใจง่าย โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Safari ตอบสนองได้รวดเร็ว เรื่องความเสถียรนี่ต้องยกให้ iPhone ไม่มีปัญหาจุกจิก ระบบสัมผัสหน้าจอมีความเสถียรเป็นอย่างมาก ความสะดวกสบายในการใช้งาน เนื่องจาก iPhone มีความสามารถสูงในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์ของ Apple ด้วยแล้ว ถูกสร้างมาให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ หลาย ๆ อย่างจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น เนื่องจาก iOS คือกรรมสิทธิ์เดียวของบริษัท Apple Apple จึงได้คัดสรรผู้สร้างแอปและพัฒนาแอปออกมาอย่างดี ตัวเครื่องถูกสร้างมาอย่างประณีตและสวยงาม ถูกสร้างจากอลูมิเนียมชิ้นเดียวทำให้เราเห็นจุดที่เป็นการเชื่อมได้ยากมาก นั่นคือความประณีตของ Apple ข้อจำกัดของ iOS เช่น ไม่มีอิสระทางการใช้งาน คือจะถูกจำกัดทางด้านลิขสิทธิ์อย่างมาก และแอปหลายแอป ถูกจำกัดความสามารถ เนื่องจากระบบจะจัดเลทว่าห้ามเกิน 18บวกแอปที่เข้าข่าย ก็จะถูกจำกัดออกไป จากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ iOS กันแล้ว ต่อไปเราไปดูระบบปฏิบัติการ Android กันบ้างนะครับ ข้อดีของ Android ความเข้ากันได้ระหว่างมือถือกับระบบ ด้วยความที่เป็น Open Source ทำให้ค่ายมือถือสามารถหาทางออกร่วมกันในแง่ข้อกำหนดขั้นต่ำ ที่จะใช้ Android และด้วยความที่เป็น Open Source จึงมีคนเริ่มดัดแปลงให้ใช้กับ Netbook ได้ด้วย เราสามารถพัฒนาเองโดยไม่ต้องส่งคืนไปให้ที่บริษัทแม่ในต่างประเทศ เหมือนเทคโนโลยีอื่นๆ ก่อนหน้านี้ เนื่องจากเป็นระบบเปิดจึงสามารถพัฒนาได้เอง ในส่วนของซอฟต์แวร์ภายในเครื่องนั้น 90%จากต่างประเทศและอีก 10%เป็นของคนไทย โดยใช้แพลตฟอร์ม Android ที่สามารถพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างแทบไม่มีขีดจำกัด หากเทียบกับ iPhone แล้ว Android เน้นเรื่องการใช้งานแอปพลิเคชันที่หลากหลาย สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบมากกว่า เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับลองนำไปปรับใช้และศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับ